วัสดีครับ ผมฟุกเองนะครับ ก็หลายๆ คนอาจจะจำไม่ได้หรือจำได้ ไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับวันนี้ก็ผมมีเรื่องจะมาชี้แจงอะไรนิดหน่อยนะเกี่ยวกับช่องของเรานะครับเพราะว่าช่องนี้เนี่ยอย่างที่รู้ๆกันว่าผมไม่ได้ลงวิดีโอแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมัน ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนะครับ ตอนแรกเนี่ย ช่องนี้เนี่ยคนติดตามพันกว่านะ แล้วมันก็ลดลงมาเหลือ900ไม่รู้ ไม่รู้ว่าทำไมนะสงสัยผม ทำตัวปัญญาอ่อนเกินไปเขาเลยแบบ อันอันซับผมหมดเลย แต่ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าผมลองมาคิดทบทวนอยู่แล้วเนี่ย ผมจะตอนแรกเนี่ยผมจะทำช่องนี้ต่อนะเกี่ยวกับไมค์ครับนี่แหละ แต่ว่ามันเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของผมนะครับผมยังรับเกมนี้อยู่นะ ยังเล่นอยู่นะครับ ยังตามอัปเดตยังเล่นเกมนี้อยู่ทุกวันครับ แต่ผมรู้สึกว่ามัน ผมเนี่ยอยากจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับก็เลยคิดว่าไปทำเกี่ยวกับเกมอื่นบ้าง แล้วก็เอามาลงช่องตัวเองนะครับ แต่พอเอามาลงช่องตัวเองเนี่ยช่องนี้เนี่ยก็คือคนดูมันน้อยเหลือเกินนะครับ มันน้อยกว่าเล่นไมค้าเมื่อก่อนอีกนะครับก็ผมก็เลยมานั่งคิดว่าโอเคงั้นเราอยากเริ่มต้นใหม่อะ่ะเราก็เลยไปเปิดช่องใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโปรโมทช่องช่องใหม่นะครับว่าโปรโมทช่องใหม่ นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับ ช่องนี้ก็ไม่มีการอัปเดตอะไรอีกแล้วนะครับ ช่องนี้ก็จะปล่อยให้มันเป็นความทรงจำในวัยเด็กเมื่อห้หกปีก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ทำช่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ได้จากช่องนี้ถึงมันจะเป็นช่องที่ไม่ได้ใหญ่โตนะครับ เป็นช่องเล็กๆ ช่องหนึ่งเลยที่เป็นแบบเป็นช่องเด็กปัญญาอ่อนคนหนึ่งที่ เราได้ประสบการณ์มาครับ แล้วก็ได้หลายๆหลาย ๆอย่างนะครับ จากการทำ YouTube นะครับ แล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาต่อยอดทำใหม่เลยนะครับ ไปเปิดช่องใหม่เลยดีกว่าไหนๆเราก็จะเริ่มใหม่แล้วนะครับก็ช่องใหม่ก็จะเน้นไปกับเกี่ยวกับเกมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ ไม่ได้เล่น Minecraft อย่างเดียวแล้ว จะเล่นเกมอื่นด้วยนะครับ หลากหลายมากขึ้น แล้วก็เน้นตลกอย่างเดียวครับ ก็คือคอมเมดี้เกมมิ่งนั่นเองนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ ทุกคนฝากขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับบ๊ายบายเรามาจุดพลุฉลองกันดีกว่า Damn, son, you just hit with wild wow.